ก็คือให้ดึงแถบตัวล็อกขึ้นแบบนี้นะครับ จากนั้นเราก็ยกขึ้นแบบนี้นะครับ ขาก็จะขยายขึ้นได้ความสูงที่ต้องการแล้วเราก็ล็อกกลับไป 1 2 3 ประมาณนี้ฮะ นี่ก็คือความสะดวกและความดีของขาตั้งกล้องในรุ่นนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาแกะดูตัวกล่องข้างในนะครับ าจะมีอะไรบ้างโอเคถุงพลาสติกอ่ะออกมาจะเป็นทั้งชุดนะครับขาตั้งยี่ห้อนี้ชื่อว่าชตเลอร์นะครับแบรนด์นี้จะเป็นแบรนด์จากประเทศเยอรมันนะครับรุ่นนี้ที่ผมซื้อมาประกอบไปด้วย 2 ส่วนนะครับ ตรงบริเวณกระเป๋านะครับเป็นมือจับใช่ไหมที่ทำให้เราหิ้วได้ น้ำหนักจะอยู่ราวๆสักประมาณ 6กิโลราวๆนี่ครับรวมๆกันนะครับ แล้วก็ ขอนี้สามารถที่จะแกะออกมาในลักษณะนี้ได้นะ แกะกระเป๋าใหญ่ออกมา จะมีฟองน้ำนะฮะที่เก็บไว้อยู่ข้างในนะครับ มีคู่มือตัวนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือขาตั้งนะครับ ขาตั้งจะเป็น f r o t e c 75 นะครับ เป็นไตพอดเป็นขาตั้งแบบคาร์บอนไฟเบอร์นะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่ง นี่เป็นชุดขาตั้งพร้อมหัวนะฮะส่วนที่ 2 เป็นหัวฟลูอิดนะครับ เป็นหัวที่เราเอาไว้ใช้ล็อกกับตัวกล้องของเรานะครับ รุ่นนี้ที่ผมซื้อมาจะเป็น FSB 4นะฮะ หัว Fluid Head ตัวเนี้ยในตระกูลของ FSB นะฮะ เท่าที่ผมเช็คมา มันจะมี FSB 4 6 แล้วก็8นะฮะ อาจจะมีรุ่นใหญ่กว่านั้นด้วย แต่ตัวเล็กสุดที่ผมซื้อมาเป็นรุ่นของ FSB 4ตัวนี้จะรองรับกับตัวกล้องที่เป็นพวก DSLR หรือว่า mirrorless นะครับ แล้วก็เราจะพ่วงอุปกรณ์เสริมเพิ่มเข้าไปหน่อยนะครับ ก็น้ำหนักรวมที่จะรับได้ก็ประมาณสัก 4 กิโลกรัมนะแต่ถ้าสมมติว่าใครใช้กล้องพวกตัวใหญ่ ๆ นะครับเขาก็จะใช้หัวอีกประเภทหนึ่งนะครับ อาจจะเป็นซีรีส์6หรือว่าซีรีส์8ขึ้นไปนะความแตกต่างของเขาก็จะอยู่พวกในเรื่องของการรับน้ำหนักนะครับอันนี้จะมีสายคล้องให้ด้วย ในส่วนบริเวณกระเป๋านะครับ บริเวณกระเป๋าตรงนี้ ข้างในบริเวณสีแดงๆ ตรงนี้เป็นผ้าบุกกมะหยี่นะครับ เป็นออกสไตล์ผ้าไมโครไฟเบอร์แล้วเนี่ย คืออาจจะไม่ได้ละเอียดเท่ากำมะหยี่ประมาณนั้นนะฮะ แล้วก็ส่วนบริเวณสีดำตัวนี้จะเป็นหนังนะครับ แต่ผมคิดว่าน่าเป็นหนังเทียมนะครับ เป็นหนังเทียมแล้วก็ ตรงนี้เขาจะมีไอคอนบอกอยู่ว่า ให้วางหัว หัวฟลูอิดอะไว้ด้านนี้นะครับ เป็นกระเป๋าขาตั้งกล้องที่เนียนนะฮะ บริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับจะมีช่องให้เราใส่พวกนามบัตรหรือว่าชื่อด้วยนะครับเรามาดูในขาตั้งกล้องกันนะครับ จะเรียกว่าขาตั้งกล้องเฉยๆไม่ได้ต้องบอกขาตั้งกล้องวิดีโอด้วยนะหลังจากที่เราแกะกล่องออกมาแล้วนะครับขาตั้งในรุ่น Flowtech 75 ตัวนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะขาตั้งในส่วนนี้เนี่ยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับจะมีความแข็งแรง แต่ว่ามีน้ำหนักที่เบานะครับ ส่วนหัวด้านบนนะครับจะเป็น FSB C นะครับ ก็จะมีตัวควบคุมในลักษณะนี้นะครับ ข้อดีของขาตัวนี้นะครับจะอยู่ในเรื่องของการปรับความสูงนะครับที่สะดวกและง่าย ปกติ ถ้าเป็นรุ่นอื่นๆ เราจะจะต้องปรับขาที่อยู่ด้านล่างนะครับ เรากางขาออกนะฮะเรากางขาออกแบบนี้ใช่ไหมฮะ แล้วถ้าสมมุติว่าเราจะจะเลื่อนความสูงเราจะมาปรับด้านท้ายบางที่ก็คือเป็นที่คลิกล็อกแบบนี้นะฮะ เื่อกี้คลิกล็อกแล้วเราก็ดึงออกหรือไม่งั้นบางอันก็จะหมุนๆนะครับ แต่ว่าในตัวนี้เนี่ยเขาจะปรับอยู่บริเวณด้านบนเลยนะครับ ที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับหัวก็คือให้ดึงแถบตัวล็อกขึ้นแบบนี้นะครับ จากนั้นเราก็ยกขึ้น แบบนี้นะครับขา ก็จะขยายขึ้นได้ความสูงที่ต้องการ แล้วเราก็ล็อกกลับไป 1 2 3 ประมาณนี้ฮะนี่ก็คือความสะดวกและความดีของ ขาตั้งกล้องในรุ่นนี้นะครับ อยู่ในเรื่องการปรับระดับความสูงนะครับ นอกจากนี้จะมีตัวขายึดบริเวณตรงกลางด้วยนะครับ ตัวขายึดตรงนี้เราสามารถที่จะถอดออกได้นะครับเผื่อว่าเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ แล้วก็เราสามารถที่จะปรับขาให้แบบแบนได้นะครับ ว่าเราจะให้มันแบบราบแค่ไหนนะครับ ส่วนหัวฟูอิดนะครับเราสามารถที่จะปรับตั้งได้นะครับว่าเราจะ ทำให้อยู่ในลักษณะไหนนะครับ ตัวนี้ฐานมันจะแตกต่างจากทางฝั่งของกล้องที่เป็นกล้องถ่ายภาพนะฮะเบสค่อนข้างที่จะใหญ่กว่านะครับเราสามารถปรับได้อย่างนี้ แล้วก็พวกที่ทางการหมุนต่างๆนะครับ หมุนแบบ 360องศานะครับถ้าสมมติผมปรับระดับศูนย์มันก็จะเคลื่อนที่ได้แบบในมุม 360องศานี้ได้ง่ายนะครับ แต่ถ้าเราปรับมาที่เลขหนึ่งนะครับมันก็จะมีความเหนืดขึ้นมาหน่อยเห็นไหมครับผมจะผลักไม่ไปนะครับยิ่งถ้าสมมติเป็นเลข 2 อ่าก็จะเพิ่มความเหนืดขึ้นมานิดนึง เลข 3 ก็จะเหนืดมากขึ้นนะครับ มันก็จะเพิ่มความสมูทหรือว่าความราบรื่นเวลาที่เราแผนกล้องซ้ายขวาประมาณนี้นะครับ บริเวณด้านบนเหมือนกันครับอ่ะอันนี้มา เลข 0 เลข0ดึงขึ้นนะครับ ก็คือไม่มีแรงแรงต้านน้อยมากนะฮะ แต่ถ้าเป็นเลข1อ่ะแรงต้านมากขึ้นนะฮะ เลข 2 แรงต้านมากขึ้น เลข 3 ก็แรงต้านมากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้ครับระดับมันสะดวกนะตรงเนี้ยถ้าสมมุติว่าใครเคยใช้หัวฟูอิดแบบปกติเราจะต้องมาคลายสกรูตรงเนี้ยเพื่อที่จะแบบว่าล็อกไว้ไม่ให้มันหมุนนะครับแล้วก็เราต้องมาปรับว่าค่อยๆคคลายออก แล้วเพื่อที่จะให้รู้ว่าเอ้ยเราจะต้องใช้แรงมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ถ้าทางฝั่งของ FSB4 ตรงนี้นะครับคือเราคลายตรงนี้เพื่อให้มันหมุนได้ แต่น้ำหนักเรามาปรับที่บริเวณฐานข้างล่างแทนนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ ส่วนการจับตรงนี้เราสามารถที่จะสลับด้านได้นะครับ อันนี้คือใครถนัดขวาใช้อยู่ด้านขวาใครถนัดซ้าย ขยับมาด้านซ้ายตรงนี้ได้นะครับนั่นสำหรับการล็อกนั้น มันเป็นควิกรีลิสได้นะครับเห็นไหมก็คือเรากดด้านล่าง เราสามารถดึงออกมาได้นะครับ ก็คือแนวดิ่ง เราสามารถติดตั้งกล้องไปในแนวดิ่งได้นะครับ ถ้าไว้อยู่เฉยเห็นไหมครับเรามันจะล็อกไม่สามารถยกได้ แต่สามารถเลื่อนข้างหน้าข้างหลังได้นะครับส่วนเลื่อนข้างหน้าข้างหลัง เราสามารถล็อกได้ด้วยปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับก็ขันว่าจะให้มันเลื่อนไม่เลื่อนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงรีวิวเวอร์ชันเต็มจะทำให้ดูอีกทีนึงนะครับ ขอไปลองใช้งาน ตัวขาตั้งตัวนี้ก่อนนะครับของ s h a t t l e r นะครับค่าตัวอยู่ที่ 52,000 บาทนะครับก็ใครกำลังมองหาอยู่เผื่อ จะใช้ข้อมูลนี้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับไว้เดี๋ยวเราไว้ค่อยดูรีวิวฉบับเต็มกันนะครับผม ผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ Let's go